สำหรับประโยค h e l l o Bu Selamat datang di hotel kami แปลว่า โรงแรมของเรายินดีต้อนรับ คำว่า Selamat datang แปลว่ายินดีต้อนรับ คำว่า kami แปลว่า ของเรา ที่ไม่รู้ตัวผู้สนทนาด้วยสำหรับประโยค h e l l o Pemesanan online untuk double room selama 4 malam. แปลว่า ฉันได้จองห้องออนไลน์ไว้แล้วสำหรับสี่คืนคำว่า Sudah แปลว่า แล้วคำว่า melakukan pemesanan แปลว่าทำการจองห้องไว้แล้วคำว่า untuk แปลว่าสำหรับคำว่า selama แปลว่าสำหรับคำว่า ัมบัตแปลว่า 4. คำว่ามาลัมแปลว่า คืน